สวัสดีค่ะ แอนสุดาวดี อินทศิษย์นะคะ มีคอร์สดีๆ มาแนะนำค่ะ ชื่อว่าคอร์สเรียนออนไลน์ที่บ้านใคร ๆก็ขายได้ง่าย นิดเดียว ฉบับหาเงินเร่งด่วนค่ะ ถ้าใครกำลังสนใจที่จะต้องการหารายได้เพิ่มหารายได้เสริมแบบเร่งด่วนนะคะ ฟังทางนี้เลยค่ะ สิ่งที่พวกคุณจะได้รับก็คือ 1. สอนการใช้บริการต่างๆ ก่อนการขายออนไลน์ ฉบับเร่งด่วน 2. สอนการค้นหาสินค้าที่ ผู้คนต้องการซื้อมากๆในแต่ละวันฉบับเร่งด่วน 3. สอนการหาสินค้ามาขายฉบับขายแบบไม่ต้องลงทุนนะคะ 4. สอนการหาสินค้าแบบไม่ต้องลงทุนก็ขายได้มีด้วยหรอคะ 5. สอนการหาสินค้า การนำเข้าสินค้ามาขาย ฉบับที่ว่าขายเพียงชิ้นเดียวอยู่ได้สบายทั้งปีมีจริงนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะ 6. สอนการขายฉบับชิวๆเที่ยวไปกินไปขายไป ได้กำไรดีดีค่ะ 7. สอนการใช้เครื่องมือที่ช่วยขายออนไลน์ แบบอัตโนมัติฉบับเร่งด่วนให้คุณเช่นกันค่ะ 8. สอนเทคนิคการตั้งราคาสินค้าออนไลน์ให้ขายได้ ขายดิบขายดีขายดังปัง เวอร์ค่ะ 9. แจกฟรีค่ะช่องทางในการขาย อะไรอะไรก็ขายได้ค่ะ 10. สอนการขนส่งสินค้าออนไลน์ ขายได้อย่างไรส่งได้อย่างไรให้มันง่าย ๆค่ะ 11 คุณจะได้เรียนรู้แม้ไม่เคยรู้เรื่องออนไลน์มาก่อน เรียนได้ 24 ชั่วโมง ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณได้ง่าย ๆ เวลาไหนก็ได้ค่ะ จะเรียนกี่รอบก็ได้ค่ะ ดีใช่ไหมคะ ถ้าดีนะคะ วันนี้อย่ารอช้า ตัดสินใจลงทะเบียนที่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ ลงทะเบียนวันนี้ราคาพิเศษสำหรับพวกคุณนะคะ ที่ต้องการหารายได้เสริมรายได้เพิ่มสำหรับคนที่มีอายุรุ่นเดียวกับ แอนนะคะ กำลังจะ 50 แล้วค่ะ ไม่ต้องกังวลสิ่งใด ๆนะคะ ถ้าวันนี้แอนเรียนได้ทำได้คุณก็เรียนได้ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่คุณตัดสินใจลงทะเบียนตามคลิกข้างล่างนี้ค่ะ แล้วความสำเร็จจะอยู่ที่เราพวกชาวออนไลน์ มนุษย์ป้าไวใหม่ค่ะ แล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะ